อีรูปหนรูปนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ